เทศในที่ประชุมแระวันที่25สิงหาคม2505ณ วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี การปฏิบัติคือเป็นความมุ่งประสงค์ของพระองค์เจ้า คือความจงใจใครต่อการประพฤติดีกิจธุระหน้าที่ที่ตนจะพึงทำใดๆ พึงทำด้วยความตรงใจ เราจะประกอบกิจใด ๆก็ตาม ถ้าขาดความตรงใจเรียกว่าขาดสติ จะทำกิจกิจธุระเล็กๆน้อยๆ ก็ขอให้มีความตรงใจ คือความตั้งใจในกิจกิจธุระนั้นๆ มีแสดงถึงเรื่องของสติ ที่เป็นไปกับจิตตามนั้นนั้น แสดงว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ในตัว ถ้าขาดความจงใจแม้ผู้ที่จะเป็นช่างอยู่บ้างทำอะไรมีความสวยงาม แต่ถ้าขาด ความจงใจแล้ว ผลที่สำเร็จจากงานนั้นก็ต้องขาดคุณภาพเพราะเห็นนั้นความตั้งใจจริงเป็นของสำคัญ เรามีความมุ่ง อยู่ในจิตธุระหน้าที่ของเรา ให้มีความรู้สึกอยู่กับธุระที่เราทำนั้นๆแม้ที่สุดเราปัดกวาดลานวัด ก็ต้องให้มีสติอยู่กับกิริยาแห่งความทำของตน อย่างนี้เรียกว่า เป็นผู้มีความเพียรอยู่กับข้อวัด นั้นๆ การฝึกหัดนิสัย การฝึกหัดสติ ต้องอาศัยจิตการงาน เป็นเครื่องฝึกหัด นั่งสมาธิก็เป็นธุระอันหนึ่ง เดินจงกรมก็เป็นการงานอันหนึ่ง เราจะปัดกวาดลานวัด หรือปัดกวาดศาลาก็จัดว่าเป็นงานแต่ละชิ้นละชิ้นถ้ามีความจงใจ หรือมีสติอยู่กับกิจการงาน ซึ่งตนทำอยู่นั้น เรียกว่า เป็นผู้มีความเพียรอยู่กับธุระหน้าที่ของตน เป็นความเพียรไปในตัว ไม่ขาดวัดขาดตอน มีเรื่องการฝึกนิสัยของผู้ใกล้ต่อการปฏิบัติ จึงเป็นการฝึกหัดสติไปในตัวอย่างนี้ ถ้าขาดความตรงใจ หรือขาดสติในหน้าที่ของตน นั้นเรียกว่าความเพียรขาดมรรคขาดตอน ให้เริ่มพยายามฝึกขัดไปตั้งแต่ต้นมืออย่างนี้ เมื่อความเคยชินของจิตใจเรา ที่มีต่อการงาน และความเคยชินของนิสัยซึ่งได้ฝึกหัดตั้งอยู่บ่อย การงานที่เราทำก็จะเป็นเครื่องเสริมจิตใจของเราสติก็จะเป็นเครื่องรู้สึกภายในจิตใจ เรียกว่าเป็นที่เลี้ยงของใจ ทีนี้เมื่อเวลาเราจะพยายามทำความสงบภายในใจของเราโดยเฉพาะแล้ว เพราะอำนาจแห่งสติที่เราเคยตั้งไว้อยู่เสมอ จะกลายเป็นสติที่มีกำลัง ตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตั้งขึ้นได้เป็นเวลานานๆจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้ตามต้องการ การที่เราอบรมจิตใจ หรือบังคับจิตใจของเรา ให้เข้าสู่ความสงบ ไม่ได้ตามใจหวังนั้น เนื่องจากสติ ซึ่งเป็นแม่แรง หรือเป็นผู้บังคับไม่มีกำลังเพียงพอจิตจึงเป็นเหตุให้เนื้อลากออกไปสู่อารมณ์ ซึ่งเคยเป็นมาของตนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันกับเด็กที่ตนตนถ้าพี่เลี้ยงไม่มีความรอบคอบต่อเด็กคนนั้นแล้ว เด็กคนนั้นอาจจะได้รับอันตรายเพราะเพราะความสนของตนในวันใดวันหนึ่งก็ได้ มีเรื่องของจิตที่มีความตนต่ออารมณ์ ซึ่งตนของตนไม่เคยสั่งสั่งสมมาเป็นเวลานานจึงเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีความตนเช่นนั้น ต้องอาศัยที่เลี้ยงคือสติ เป็นผู้จดจ่อระมัดระวัง หรืออาศัยความฉลาดคือปัญญา พยายามปลดเปลื้องในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตซึ่งจิตเคยสนใจอยู่กับอารมณ์นั้น ๆ พยายามแสดงเหตุผลใคร่ครวรให้จิตทราบ ในเหตุผลด้วยอำนาจของปัญญาเสมอไปกายเมื่อได้รับเหตุผลจากปัญญา ผู้ข้ามสอนอยู่แล้วจะฝืนไปคิดในอารมณ์ซึ่งเป็นท่าศึกต่อตอนเองอีกต่อไป ให้เป็นเช่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมานั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้มีการฝึกหัดจิตฝึกหัดสติ ฝึกหัดปัญญา ให้ฝึกหัดทำนองนี้ อย่าหัดเป็นคนมักง่าย เขาเรียกว่าคนสัะเร้า เมื่อทำกิจการงานภายนอกจะเป็นงานอันใดก็ตาม ถ้าเราทำด้วยความซักเศร้ามักง่ายแล้ว ยังจะกลายเป็นโรคเรื้อรังเข้าไปสู่ความมักง่าย ในเวลาที่เราทำความสงบหรือทำความเพียรในทางใจโดยเฉพาะได้อีก เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่ มีความแน่วแน่ต่อกิจการงานเสมอ ไม่ให้มีความซับเศร้ามากง่าย ฝังอยู่ในนิสัยของตนถ้าผู้มีความเข้มแข็ง หรือมีความจดจ่อ หวังต่อความสำเร็จในกิจการนั้น ๆ ด้วยความเรียบร้อย ด้วยความตั้งใจแล้วผู้นั้นจะพิจารณาทางด้านภายในจิตใจ ก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับกิจการภายนอกนั้น คือจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อย ไม่ได้เป็นไปเพื่อความซักเข้า จะเป็นไปเพื่อความรอบคอบ ในจิตใจของตนเอง เรื่องภายนอกกับเรื่องภายในต่อถึงกันอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการกระทำงานภายนอกจึงต่อถึงเรื่องหัวใจของเราในทางภายในถ้าใครเป็นคนซักเศร้ามักง่ายในจิตธุระหน้าที่ภายนอกแล้วนิสัยซึ่งเคยอันนี้ ก็หมายถึงเรื่องดวงใจนั่นเองเป็นผู้บ่งงานในกิจการภายนอกนั้น เมื่อเข้าไปบงงานหรือว่าทำกิจการงานภายใน ใจที่เคยเป็นผู้ตะเคร่ามากงาก็จะต้องทำเช่นนั้น เพราะฉะนั้นการฝึกหัดให้เป็นคนแน่นอน ให้เป็นคนจริงต่อธุระนาทีด้วยความตรงใจทำจนสุดวิสัยใน กิจการงานนั้นๆ ให้สำเร็จลงด้วยหมดความสามารถของตนด้วยความตั้งใจผู้นี้แหละเมื่อเข้าไปดำเนินภายในจิตใจ คือจะอบรมจิตใจให้เป็นไปในทางสงบก็ดี ให้เป็นไปในทางปัญญาก็ดี จะเป็นไปโดยรอบคอบทั้งสองทาง คือความสงบในเมื่อปรากฏขึ้นภายในใจ ก็จะมีความรอบคอบในความสงบของตนเมื่อออกพิจารณาในทางปัญญา ก็จะรอบคอบในทางปัญญาของตนปัญญารอบคอบปัญญา เหมือนกันก็ว่าเหล็กแข็งกับเหล็กอ่อน สามารถจะบังคับกันได้เรียกว่าเหล็กกล้า สามารถบังคับเหล็กอ่อน หรือตัดเหลือก่อนก็ได้ อย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ ปัญญาที่มีความเฉลาดสามารถที่จะพิจารณาปัญญาส่วนละเอียดได้เช่นเดียวกัน มีขึ้นอยู่กับการหัดนิสัย ให้พยายามฝึกนิสัยของตนเสมอตั้งแต่ต้นทาง ต้นทางก็หมายถึงใจดวงนี้ รายทางก็หมายถึงใจดวงนี้หยาบก็หยาบอยู่ที่ตัวของเราเอง เข้าสู่ความละเอียดก็เข้าสู่ความละเอียดอยู่ที่ตัวของเราเองนี่เป็นการเทียบเฉยๆว่าต้นทางหรือปลายทางคำว่าต้นทางหมายถึงว่าการเริ่มทำงานที่แรกหรือเริ่มอบรมจิตใจที่แรกเรียกว่าต้นทาง การเริ่มทำงาน ในทางด้านจิตใจของเราไป ถึงขั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นจิตเป็นสมาธิและมีความแยบคายทางด้านปัญญาบ้าง นี่เรียกว่ากลางทางจิตมีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านสมาธิ ก็ละเอียดทั้งด้านปัญญาก็มีความสามารถ จนถอดถอนตนของตนให้พ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายได้ นั้นเรียกว่าปลายทาง แต่เมื่อสรุปความลงแล้ว ต้นกับปลายก็เหมือนกันกับผลไม้ผลไม้เราจะเรียกได้ไหมว่า ต้นของผลไม้ปลายของผลไม้ มองดูที่ไหนก็เป็นผลไม้ลูกเดียวนั้นเอง เหมือนอย่างมะพร้าว เราจะคีดถูกไหมว่าปลายของมะพร้าวลูกหนึ่งลูกหนึ่งนั้นอยู่ที่ไหน ต้นของเขาอยู่ที่ไหนในมะพร้าวลูกนั้นก็เรียกว่ามะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้น ไม่มีต้นไม่มีปลายเรื่องของใจก็ทำนองเดียวกันนั้น แต่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติคือกิริยาของใจ คือจะพินิจพิจารณาในความหยาบปานกลางหรือความละเอียดแห่งความเป็นอยู่ อารมณ์ที่เป็นอยู่ อุบายที่จะพิจารณาในอารมณ์เหล่านั้น มีความหยาบมีความปานกลางหรือมีความละเอียด ซึ่งเกิดขึ้นมาจากใจดวงเดียวต่างกันเพียงเท่านี้เอง จึงเรียกว่าตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลาย หรือเรียกว่าต้นทางหรือปลายทางมีความหมายได้เพราะอาการของจิตหรือสิ่งแวดล้อมของจิตมีความหยาบความละเอียดเท่านั้นขอให้พากันฝึกหัดนิสัยของตน ให้เป็นคนจริงเสมอ อย่าเป็นคนวอกแวกคอนแคลนอย่าเป็นคนจับจดฝึกขัดนิสัยให้จริง ว่าจะไปต้องไป ว่าจะอยู่ต้องอยู่ ว่าจะทำต้องทำกำหนดเวลาเวลาอย่างใดไว้แล้ว อย่าให้เคลื่อนคลาดในเวลาเวลาซึ่งตนของตนได้กำหนดเอาไว้ ตนของตนได้เอามือลงเขียนไปแล้ว ให้เอามือลบ อย่าทำทำนองที่ว่า มือเขียนแล้ว ลบด้วยเท้า เราตั้งคำตัดใส่ตัวของเราเอง แต่ก็ไม่มีใครที่จะมาสามารถทำลายความตัดของเรา เราใช้เองเป็นผู้ทำลายความตัดของเราอย่างนี้ เรียกว่าเราเขียนด้วยมือ ลบด้วยฝ่าเท้า เป็นการไม่ถูกตามหลักธรรมของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้า เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้มีความแน่วแน่ ต่อความดำริ ต่อความคิดหรือต่อความตัดสินใจของตนเสมอถ้าเราได้ตัดสินใจลงในกิจการงานในอันใด ที่เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้ว จงเป็นผู้พลีชีพลงเพื่อความสัตย์หรือเพื่อกิจการนั้นๆเสมอ จะเป็นนิสัยที่แน่นอน เป็นนิสัยคนจริง ไม่เป็นนิสัยที่ว่าบอกแวกคนแคลนไว้ใจไม่ได้ เมื่อเราทำตัวของเราให้ไว้ใจ ของเราไม่ได้แล้ว เราจะหวังพึ่งใคร ถึงก็เป็นเรื่องของเราจะพยายามรักษาให้สมบูรณ์ แต่เราก็ไม่ไว้ใจในการรักษาศีลของเรา เพราะเรา เป็นคนมกแวกคอนเคลนไม่แน่นอนในใจของตนที่จะรักษาศีลด้วยกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แล้วเราจะอาศัยใคร เป็นที่ไว้ใจ เมื่อเราเองเป็นผู้ตั้งใจจะรักษาศีลให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจเรา เพราะเราเป็นคนไม่แน่นอน และคุณสมบัติซึ่งจะเกิดขึ้นจากสีนั้น ก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน เพราะเหตุไม่แน่นอน ผลก็ต้องตามรอยกันไปนั่นเองถึงจะพยายามทำสมาธิให้เกิด เราก็ไม่แน่นอนในในธุระหรือในการกระทำของเราที่จะสามารถยังจิตของเราให้เป็นไปเพื่อสมาธิ ตั้งแต่สมาธิขั้นหยาบจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียด เมื่อเราเป็นผู้ไม่แน่นอนในกิจการของเรา ในหน้าที่ของเราตัดสินใจเราลงไม่ได้แล้ว เราก็เป็นคนหลักลอยสมาธิก็ไม่มีศีลก็เป็นศีลลอยลม สมาธิก็ลอยลมปัญญาก็ลอยลม หาอะไรเป็นสาระแก่นสารในตัวของเราไม่ได้ นี่โทษแห่งความไม่แน่นอน โทษแห่งความเป็นคนไม่จริง ตัดสินใจของตนลงสู่หลักแห่งธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้ว ยังไม่ได้ เราจะหวังผลมาจากที่ไหนเล่าปัญญาจะหุงต้มแกงกินเหมือนอย่างอาหารหวานข้าวไม่ได้ ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจงทราบเสมอ และทราบทุกขณะว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจากผู้ที่ชอบคิดชอบค้นชอบพิจารณาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะรักษาสมบัติ จะประกอบการงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย ไม่สามารถจะรักษาสมบัติให้ปลอดภัยจากโจรจากมารได้ ไม่ว่าทางโลกและทางธรรม คนมีความฉลาดคือคนมีปัญญา สามารถที่จะประกอบการงาน ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ จนสามารถประกอบได้เป็นการถึงการงานที่เป็นชิ้นใหญ่ที่สุด ขึ้นอยู่กับปัญญา เรื่องการปฏิบัติพระศาสนาสำคัญอยู่ที่ปัญญา สติ เมื่อมีความกระเทือนขึ้นภายในใจ ปัญญาต้องรับช่วงเสมอ สิ่งที่มาสัมผัสให้จิตได้รับความกระเพื่อม แสดงให้เห็นแล้วว่า มีความรู้สึกในสิ่งที่มาสัมผัสได้เริ่มขึ้นแล้วสติเป็นผู้รับรู้ในวาระที่สอง ปัญญาเป็นผู้รับช่วงไปจากสติเป็นวาระที่สาม ไอฝึกหัดตนของตนเป็นทำนองนี้จิตจะได้อยู่ในกรอบของสติ จะได้อยู่ในกรอบของปัญญา เมื่อปัญญาเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเคยชิน จนกลายเป็นนิสัยของคนที่ชอบคิดอ่าน ใครตรองดูเหตุผลตัดสินตนทั้งตนได้ด้วยความถูกต้อง เพราะอำนาจแห่งปัญญาแล้ว แม้จะเข้าไปข้างใน คือหมายถึงใจโดยเฉพาะ ก็ต้องเป็นผู้สามารถที่จะตัดสินใจลงได้ด้วยหลักเหตุผล เพราะอำนาจของปัญญาอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นจงพากันพยายามสติกับปัญญาให้แนบสนิทกับตัวไปทุกเวลา ตาถึงไหน ให้สติกับปัญญาไปถึงนั้น หูได้ยินถึงไหนสติกับปัญญาให้ถึงที่นั้น จมูกลิ้นกายมีอะไรมาสัมผัสชั่วระยะใกล้ใกล้แค่ไหนหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญาให้ตามรู้ ให้รับความรู้สึกกันอยู่เสมอ อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจสติกับปัญญา ตามรอบรู้ ตามพิจารณากันอยู่เสมอ นี่ท่านผู้ที่จะพ้นไปจากโลก ท่านทำอย่างนี้ ท่านไม่ทำอย่างไม้สูงทั้งท่อน ที่ทิ้งอยู่ ให้เด็กเขาขึ้น บนไม้สูงทั้งท่อนนั้นแล้ว ที่ลดลงไปนี่เมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นเช่นเดียวกับไม้สูงทั้งท่อนแล้ว ที่เนตตัณหาอาสวะ จะมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสล่วงไหลเข้ามาสู่อายตนะภายใน คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ก็จะขี้ลดลงไปสู่หัวใจดวงนั้น เพราะหัวใจดวงนั้นเป็นไม้สูงทั้งท่อน ไม่มีความเยียบพาย ไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่มีความรอบคอบ ต่อตนเอง ต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งภายนอกภายใน จึงกลายเป็นขอนสูงทั้งท่อนให้ที่เดียดตัญหาอาสวะที่ลดทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่สมควรสำหรับผู้ที่จะดำเนินเพื่อวิวัตะ คือความพลิกโลกสงสารให้ออกจากจิตใจของตน จึงไม่ควรทำใจของตนให้เป็นสูงทั้งท่อนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ เรื่องของสติ เรื่องของปัญญาเรานั่งอยู่ก็ที่ไหนก็ตาม ถ้าพยายามระวัง พยายามคิดค้น สติกับปัญญาจะมีอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใคร่ต่อการระมัดระวัง ผู้ใคร่ต่อการ พิจารณาสอดส่องหรือไก่กรองในเหตุทั้งหลาย ที่มาสัมผัส ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอน มีแต่ธรรมชาติที่จะมากระตุ้นเตือนหัวใจของเรา ให้สติได้รับรู้ให้ปัญญาได้ไก่กรองทั้งนั้น เดินไปไหนตาถึงไหนให้มีสติปัญญาไปถึงที่นั่น นี่แหละ นักปฏิบัติ เพื่อความรอบคอบทั้งภายนอก เข้าสู่ภายในต้องเป็นไปกับสติวิปัญญาอย่างนี้ ถ้าเราทำเหมือนอย่างขอนตรุงทั้งท่อน เดินไปก็สักแต่ว่าเดิน นั่งก็สักแต่ว่านั่ง ภาวนา ก็สักแต่ว่าทำตั้งไว้ในใจเบื้องต้นเท่านั้น แล้วนั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อ ความรู้สึกความรอบคอบ ในการงานคือการภาวนาของตนไม่มี ก็เหมือนกันกับหัวต่อไม่เห็นผิดแปลกกันอันใดนี่ขอให้เราทั้งหลายได้พิพิจารณา รื้อฟื้นสติซึ่งมีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาหรือฟื้นปัญญาที่มีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมา ให้เป็นประโยชน์สำหรับหัวใจของเราเองกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่น เกิดขึ้นจากหัวใจของเรานี่เอง แต่เขาเหยียบย่ำหัวใจ เพราะหัวใจเป็นสูงขอนสูงทั้งท่อน ไม่สามารถที่จะปลดเครื่องสิ่งมอหมองซึ่งเกิดขึ้นจากตน กิเลสจึงกลายเป็นที่ลดใจดวงนั้นลงไปทุกวันทุกวัน ท่านจึงเรียกว่า ที่โลก ที่โกรธ ที่หลง ที่ดีดังนี้เป็นต้น ที่เหล่านี้เกิดขึ้นจากหัวใจทั้งนั้น ที่ท่านว่าที่หมายถึงว่า เป็นของที่หยาบก็เลยให้ชื่ออย่างนั้นเสีย เมื่อเราเป็นผู้มีความมุ่งประสงค์คือจะทำตัวของเรา ให้เป็นไปเพื่อความสะดวกภายในจิตใจจงเป็นผู้ฝึกหัดสติเสมอ พยายามตั้งสติให้ดี ตรวจกรองดูอวัยวะทุกส่วน มีสติเป็นรั้วกั้นจิตอย่าให้เลย ขอบเขตของสติไปได้ ปัญญาเป็นผู้เจรไนที่ทางภายใน พิจารณาให้ชัดนี่พูดถึงเรื่องการฝึกหัดนิสัยในเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีความ ตั้งอกตั้งใจฝึกหัดจริงๆ เมื่อเรามีการตั้งอยู่เสมอ จนชินต่อนิสัยเราแล้ว เราเดินไปที่ไหนสติก็ต้องเป็นไปอยู่ ปัญญาก็ต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นภัยจะมาจากที่ไหน เหตุที่ภัยจะเกิดขึ้นให้ใจของเราได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากว่า จิตไม่มีสติ ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากกายเองจึงเกิดขึ้นได้ทุกทุกประเภทและไม่เลือกการเวลาด้วย ไม่เลือกอิยาบทใดด้วยทีนี้เราก็มาตำหนิติโทษเราว่า จิตใจไม่สงบ จิตใจได้รับความเดือดร้อน แต่เราเกาะแสวงหาความเดือดร้อนตัวเองนั้น เราไม่ทำเลยอาการที่แสวงหาความเดือดร้อนโดยไม่รู้ติดตัว นี่ท่านเรียกว่าสมุทัยเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เมื่อก่อไฟขึ้นมาแล้วจะบังคับไม่ให้ร้อนมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน เมื่อก่อเหตุให้เป็นเรื่องของสมุทัยขึ้นมาแล้ว ผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นทุกข์ จะกลายเป็นสุขไปไม่นานครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในสาวกทั้งหลาย ท่านเดินจงกรมปรากฏในประวัติของสาวกว่าบางองค์ถึงเท้า ฝ่าเท้าแตกก็มีนะ ดังนี้เป็นต้น นี่ก็สอให้เห็นแล้วว่า ท่านพยายามเอาจริงเอาจังแค่ไหนข้อความที่จะแหวกว่ายจากวัฏจักรอันนี้ไป ให้พ้นไปเสียได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดรับ ความทุกข์ความยากความลำบากซึ่งอย่างสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอยู่ในมัดนี้ มีตัวบอกของเราเป็นต้น ซึ่งได้เคยผ่านความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกัน จึงไม่ควรที่จะทำความกระหายหรือร่าเริงต่อความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ ใจทำไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้ลองสังเกตดูที่วันหนึ่งวันหนึ่ง ถ้าเราตั้งข้อสังเกต โดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้ว เราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวัน แล้วในขณะที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันนั้น แสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกัน เพราะเรามีสติเราจึงเห็นข้อบกพร่องของเราความที่เรามีสตินั่นเองเรียกว่าเราได้ความสมบูรณ์ขึ้นมา เป็นลำดับลำบับคือว่าสมบูรณ์ตามขั้นเริ่มจะเป็นความสมบูรณ์เป็นขั้นขั้นขึ้นไปมันต้องพยายามพิจารณาอย่าง เราไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้น ให้สังเกตดูตั้งแต่เรื่องหัวใจ ที่จะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมา และบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ ท่านว่าสติปัฏฐานสี่คือฐานที่ตั้งแห่งสติพูดง่ายๆถ้าจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี้แล้วสติบังคับจิตไว้กับกายนี้แล้ว ปัญญาท่องเที่ยวอยู่ในสกลกายนี้แล้ว เรียกว่าได้เดินทาง ในอองค์แห่งอริยสัจอย่างสมบูรณ์ทุกก็เป็นอันที่จะรู้เท่ากันในองค์แห่งอริยสัจนี้สมุทัยก็เป็นอันว่าจะได้ละได้ถอนกันอยู่ในองค์อริยสัจนี้มรรคก็เป็นอันว่าเราได้บำเพ็ญดิบในตัวของเรา พร้อมกับเวลาที่เราบังคับจิตใจหรือไตรตรองใน ธาตุขันธ์ของเรานิโรธะความดับไปแห่งความทุกข์ จะแสดงให้เราเห็นเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดของทุกข์ชั้นต่ำจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุด ว่าได้นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานทั้งสี่ เพราะเห็นนั้นปฏิปทานทั้งสี่จึงเป็นทางเดินของพระริยเจ้าทุกๆ ประเภท กาย หมายถึง อวัยวะของเรา ทุกส่วน ที่เรียกว่ากองรูป เวทนา คือความสุข ความทุกข์และเฉยๆ จิตหมายถึงเจตสิกธรรม ที่ปรุงขึ้น ไม่ขาดวักขาดตอน ธรรม หมายถึงอารมณ์ที่เป็นเป้าหมายของใจนี่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ บรรดาพระริยเจ้าทุก ๆ ประเภท ต้องถือ สติปัฏฐานสี่เป็นอารมณ์ของใจการพิจารณากายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตาม โดยความเป็นของไม่เที่ยงมั่งโดยความเป็นทุกข์มั่งโดยความเป็นอนัตตาบ้าง โดยความเป็นของปฏิกูลโสโครกบ้าง เหล่านี้เรียกว่าพิจารณากาย ญาณุปัสสนาสติปัฏฐาน กายนี้มีทั้งกายนอกกายใน กายในหมายถึงกายของเราเอง กายนอกหมายถึงกายของสัตว์อื่นบุคคลอื่น หรือสภาพ ที่จะเป็นอุบายแห่งปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัตถุ เราจะเรียกว่ากายโดยอนุโลมก็ได้ นี่เรียกว่ากายนอก พิจารณากายนอกก็ตามพิจารณากายในก็ตาม ให้เป็นไปเพื่อความเห็นโทษ ให้เป็นไปเพื่อความแก้ไข ให้เป็นไปเพื่อความฉลาดปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เรียกว่าพิจารณากายในสติปัฏฐาน การพิจารณากายทั้งหลายเราที่กล่าวมานี้ เพื่อเห็นโทษ ในส่วนแห่งกายซึ่งเป็นที่ยึดถือของอุปาทาน เมื่อได้พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนั้นแล้วทั้งกายนอกทั้งกายใน โดยทางปัญญา ความสำคัญในกายนั้นว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเคยเป็นมาก็จะได้บรรเทาหรือเบาลงไป หมดความสำคัญว่ากายนั้นเป็นอะไรอีกเป็นอย่างเป็นของสวยของงาม เป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นของน่ารักน่าชอบใจหรือน่ากำหนัดยินดี เหล่านี้เป็นต้น ก็จะขาดลงเพราะอำนาจของปัญญา เป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินความสำคัญของใจซึ่งเป็นบอกเกิดในอุปาทานที่ไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ก็จะค่อยหมดไปเป็นลำดับ เป็นอย่างองค์สมเด็จพระปู่มีพระภาคจะาท่านสอนพระสาวกให้ไปอยู่ในป่าช้าให้พิจารณาซากอศพในป่าช้า ก็หมายถึงเรื่องกายนอกกันเอง การพิจารณาสภาพของตัวทั้งหมดนี้เรียกว่ากายใน การพิจารณาไม่เพียงแต่ครั้งหนึ่ง ครั้งเดียว ต้องถือเป็นจิตจำเป็นเช่นเดียวกันกับเรารับทานอาหาร เป็นประจำวัน แต่การรับทานอาหารนั้นต้องเป็นเว่าเวลาเป็นอย่างวันหนึ่งสามมื้อบ้างสองมื้อบ้างหรือมื้อเดียวบ้าง แต่การพิจารณาในส่วนแห่งกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตาม เป็นอาจิน ยิ่งได้ตลอดเวลายิ่งดีสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความถอดถอนอุปาทานออกจากกาย ที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความหลง มีเดียวกับการพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อสรุปความลงในผลแห่งการพิจารณาแล้ว ก็สักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์ด้วย ไม่ใช่บุคคลด้วย ไม่ใช่เราด้วย ไม่ใช่เขาด้วยนี่สักแต่ว่ากายเท่านั้น โดยทางปัญญาจริงๆเมื่อจิตได้เห็นชัดด้วยปัญญาจริง ๆ อย่างนี้แล้ว ความกังวลเกี่ยวข้องในเรื่องกาย ความเสาะแสวงหาโดยทางอารมณ์ซึ่งเกี่ยวกับกาย ความที่จะยึดมั่นถือมั่นในส่วนกายทั้งหลายเหล่านี้ มันเป็นผลอันหนึ่ง เมื่อตัวเหตุคือความอุปทานได้หมดไปแล้วเพราะอำนาจของปัญญา สิ่งเหล่านี้ก็ต้องหมดไปหรือดับไปพร้อมๆกัน ไม่มีอันใดเหลือทีนี้เราพุงทราบว่าการพิจารณาในสติปัฏฐานสี่นี้เราจะต้องพิจารณา กายซะก่อน แล้วก็ต่อไปเวทนา ต่อไปจิตและต่อไปธรรม อย่างนั้นเป็นการคาดผิดไป อันนี้เป็นชื่อของ ส่วนแห่งสภาวธรรม ซึ่งมีอยู่ด้วยกันแล้วท่านแยกออกไว้เป็นสี่ประเภท เท่านั้น ในประเภททั้งหมดนี้มีอยู่กายอันเดียวนี้เวทนา ก็อยู่ในกายอันนี้ จิต ก็อยู่ในกายอันนี้ ธรรม ก็อยู่ในกายอันนี้ แต่ท่านแยกประเภทออกไป ทีนี้ความเข้าใจของเราอาจจะ มีความเห็นผิดไปว่า เมื่อท่านแยกออกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแล้ว หากว่าเราจะพิจารณา ในเวทนาหรือในจิตที่ในธรรม ส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนแล้วจะเป็นการผิดอย่างนี้ มีอาจเกิดขึ้นได้ในความเห็นผิด แต่แท้ที่จริงเวลาเราพิจารณากาย เวทนา ก็แฝงอยู่ในกายนั้น ความทุกข์ไม่เลือกการใดจะเป็นการที่เรากำลังพิจารณากายอยู่ก็ตาม หรือนอกจากการนั้นแล้วก็ตาม เกิดขึ้นได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความเฉยเฉย ซึ่งเป็นโอกาสหรือเป็นช่องซึ่งที่เราจะควรพิจารณา ในเวลาเวทนาเกิดขึ้นนั้นให้ได้ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นอะไร นอกจากว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้ว เราจะเห็นว่าเวทนาซึ่งเกิดขึ้นนี้เป็นอะไรอีก ในบรรดาเวทนาทั้งสามนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเวทนาทั้งสามนี้มีลักษณะเช่นเดียวกัน ว่าอันนี้จังเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเกิดขึ้น ทุกการทุกสมัย ต้องเป็นไปกับด้วยไตรลักษณ์ทั้งนั้น ไม่มีระยะเดียวที่จะห่างจากไตรลักษณ์คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาไป แล้วก็ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตายตัวอยู่เช่นนั้น ตามสภาพของเขา นี่เรียกว่าพิจารณาเวทนา เราจะพิจารณาการใดสมัยใดไม่ขัดข้องทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่ แล้วความติดในอาการทั้งสี่หรือในสภาวะธรรมทั้งสี่นี้คือการเวทนาจิตธรรมนี้เราไม่ได้เลือกติดตามการตามเวลาของเขา ติดได้ทุกขณะติดได้ทุกเวลาในสภาวะธรรมทั้งสี่นี้ ถ้าเห็นนั้นการที่เราจะพิจารณาแก้ไขในสภาวธรรมทั้งสี่นี้จึงไม่จำเป็นจะต้องกำหนดเวลาเวลาคำว่าพิจารณาจิตจะพิจารณาอย่างไรจิต ก็พิจารณาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจากใจนั่นเอง ว่าไปสัมพั์มั่นหมายในกายในเวทนา เหล่านี้เป็นอะไรมั่งปรุงแต่งกับตายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามปรุงว่าอย่างไงหมายว่าอย่างไรกำหนดพิจารณา ตามกระแสของใจสิ่งที่เป็นหมาย หรืออารมณ์เหล่านั้นเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจริงเรียกว่าเป้าหมายนั่นเองอารมณ์ที่จิตพิจารณาที่จิตจดจ่อนั้น เรียกว่าเป็นเป้าหมาย ของใจเป้าหมายนั่นเอง ท่านเรียกว่าธรรมนี่ท่านว่าพิจารณา เวทนาในเวทนานอก อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งส่วนกายในกายนอกเราพอทราบกันไม่ชัดเช่นอย่างกายของคนอื่นหรือเราไปเยี่ยมป่าช้า ก็แสดงว่าเราไปพิจารณากายนอก ส่วนเวทนาใน นี้จะหมายถึงเวทนาอะไร เวทนานอกหมายถึงเวทนาอะไร เวทนานอกถ้าเราเจอหมายคนอื่นเป็น ทุกข์คนลำบากหากว่าเขามาแสดงกิริยามารยาทอาการให้เราเห็นว่าเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้ว เราจะมีช่องทางหรือโอกาสที่จะนาเวทนาของเขาได้อย่างไรนี่เป็นปัญหาอยู่ แต่นี้เพื่อจะให้เป็นสิ่งสำเร็จรูปในทางด้านปฏิบัติของเรา จะถูกก็ตามผิดก็ตามข้อสำคัญให้ถือเอาผลประโยชน์ ซึ่งเกิด ขึ้นในการกระทำของตน เป็นความสุข เป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความแยกภาย เป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดแล้ว ให้ถือว่านั้นว่านั้นเป็นของใช้ได้ เป็นการถูกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นในสถานที่นี้หรือเวลานี้แล้วก็ขออธิบายตามอัตโนมัติ หรือความรู้โดยตนได้พิจารณาอย่างไร ให้บรรดาท่านทั้งหลายฟัง เวทนานอก นั้นหมายถึงกายเวทนา เวทนาในหมายถึงจิตเวทนา คือเวทนาซึ่งเกิดขึ้นในส่วนแห่งกาย จะเป็นการเจ็บท้องปวดหัวก็ตาม เจ็บส่วนอวัยวะ หรือจะปวดที่กรงไหนทุกที่กรงไหนก็ตาม ในส่วนแห่งอวัยวะนี้ทั้งหมด เรียกว่าเป็นเมทนานอก จะเป็นสุขขึ้นทางกายก็ตามเฉยๆขึ้นทางกายก็ตาม จัดว่าเป็นเวทนานอกทางนั้น ส่วนเวทนาในนั้น หมายถึงใจได้รับอารมณ์อันใดขึ้นมา เพราะอำนาจของสมุทัยเป็นเครื่องผลักดัน เกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้าง เกิดความสุขความรื่นเริงขึ้นมาบ้างเฉยๆบ้างอย่างนี้เรียกว่าเวทนาใน การพิจารณาเวทนานอก การพิจารณาเวทนาใน มีไตรลักษ เป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นเครื่องตัดสิน เป็นเครื่องดำเนินด้วยกันทั้งนั้น แต่เมื่อเราได้พิจารณาในส่วนกายให้เห็นชัด ส่วนเวทนานอก ที่มีอยู่กับกายนี่ชัด แล้วเราจะพิจารณาเวทนาส่วนภายใน นี่ก็ย่อมจะชัดไปได้ เพราะอำนาจของปัญญา ที่มีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับ มีการพิจารณาสติปัฏฐานพิจารณาอย่างนี้ พิจารณาจิต ตามประยัติท่านกล่าวไว้นั้น บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอเข้าใจแล้ว กระแสของใจเรามีความเกี่ยวข้อง ก็ดิพิจแพงไปในอารมณ์อันใด คอยสังเกต ความเคลื่อนไหวของใจอยู่เสมอมีเรียกว่า พิจารณาจิตคือพิจารณาพิจารณาในขณะเดียวกันนั่นเอง เวลานั่งหรือเวลายืนเวลาทำความเพียรอยู่นั่นเอง ในการเดียวสมัยเดียวนั่นเอง สามารถที่จะพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ ไปพร้อมๆกันได้ เพราะอาการทั้งสี่นี้ เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นทับผนตนเจกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้มีการกำหนดว่า กายจะต้องปรากฏขึ้นก่อน และเวทนาเป็นที่สองจิตเป็นที่สามธรรมเป็นที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้น เป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ ทั่วสันพางร่างกายและจิตใจของเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่ทั้งนั้น การที่เราจะพิจารณาในส่วนสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับใจของเราในส่วนใดนั้น เป็นเรื่องถูกต้อง เมื่อท่านผู้ใด เป็นผู้หักห้ามขั้นกลางจิตใจของตนบังคับจิตใจของตนให้ท่องเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่นี่แล้ว เรื่องของสติ ก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดี จะเป็นขึ้นในสถานที่นี้คำว่าอริยะที่ท่านกล่าว ตั้งแต่เบื้องต้นมาโสดาสกิทานาคารหันก็ต้องได้อุบายไปจักทำทั้งสี่ประเภทนี้เอง ด้วยอำนาจของปัญญา เมื่อพิจารณาให้เห็นชัดเจนแจ้งตามไปจริงในสภาวะนี่แล้ว ควรจะได้รับผลในธรรม ขั้นใดก็ต้องปรากฏ ขึ้นเป็นขั้นขั้น ตามแต่กำลังความสามารถของตนจะพิจารณาได้ในธรรมขั้นไหน เพราะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่า เป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสิทธาคาบ้าง เป็นพระนาคาบ้าง เป็นพระอรหันต์บ้างอย่างนี้ การพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่ก็ดี การพิจารณาในอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดี อย่าพึงทราบว่าเป็นคนละทาง และอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละประเภทเป็นคนละหน้าที่ ต่างกันตั้งแต่ชื่อเท่านั้น ในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันกายก็ทุกขังอริยสัจจังชาติปิตุขาชราปิตุขามานำปิตุขังนี้เรียกว่ากายการพิจารณาในความทุกข์ความลำบากความทรมานของกายนี้ ก็จัดเป็นกายญาณุปัสสนาด้วย เป็นทุกขสัตว์ด้วย การพิจารณาถึงเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจ ก็จัดว่าเป็นการพิจารณาเพื่อจะรื้อถอนทั้งเรื่องของสมุทัยด้วย และทุกทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเป็นตัวผลในส่วนแห่งกายก็ดีในส่วนแห่งจิตก็ดีนี้เป็นเรื่องของทุกการพิจารณาที่จะรู้สาเหตุแห่งความ ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรมีเป็นอุบายที่จะถอนสมุทัยซึ่งเป็นหน้าสำคัญอยู่ภายในใจ มีพร้อมๆกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดี เรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่ก็ดีพึงทราบว่าธรรมชาตินี้เป็นอันเดียวกัน ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์เกิดันใดถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันก็ว่ากายของเราทั้งหมดนี้ เราให้ชื่อว่าข้างหน้า ข้างหนึ่ง ข้างหลังอย่างหนึ่ง ข้างซ้ายอย่างหนึ่ง ข้างขวาอย่างหนึ่ง ข้างบนอย่างหนึ่ง ข้างล่างอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าข้างบนที่ไหนนอกไปจากกาย ข้างล่างที่ไหนนอกไปจากกาย ข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาที่ไหนนอกไปจากกายอันนี้ อันนี้ออกจากกายอันเดียวกันเท่านั้น เพราะฉะนั้นลักษณะอาการที่ท่านว่า ไว้ว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดีปติปัฏฐานธรรมทั้งสี่ก็ดี พึงทราบว่าออกจากธรรมชาติอันเดียวนี้ เมื่อปัญญาของเราได้พิจารณาให้เห็นชัด ในส่วนรูป เรียกว่ากายานุปัฏฐนา ให้เห็นชัดตามเป็นจริง เพราะอำนาจของปัญญาเรา พิจารณาไม่หยุดยั้งแล้ว ความปล่อยวางในกายนี้ก็จะปรากฏขึ้นชัดภายในจิตใจของเรา เรียกว่าถอนอุปาทานของกายจะได้ เมื่อพิจารณาถึงเรื่องเวทนาทั้งสาม ให้เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนแห่งกายนี้แล้ว สัญญาความจำได้หมายรู้ สังขารความปรุงความคิดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งต่างๆที่ ปรากฏเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นชัดเช่นเดียวกันแหละความปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จากความเป็นตน จากความเป็นเราเป็นของเรา ก็ต้องปล่อยวางเช่นเดียวกันกับปล่อยวางตายเช่นนั้นการกล่าวมาทั้งหมดนี้ หรือการพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ พิจารณาตามขั้นของจิต ที่มีความจิตท่านจิตมั่นพัวพันอยู่ในส่วนใด ก็ต้องคลี่คลายเปิดเผยให้จิตดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้เป็นอย่างพิจารณากายเออที่จะพิจารณากายก็เนื่องจากว่าใจไปสำคัญกายนี้ว่าเป็นอะไรมั่ง ไม่รู้กี่ช่องกี่ทางไม่รู้กี่สมมุตินิยมที่กายจะทำความที่กายจะทำความหมายขึ้นจากกายท่อนเดียวหรือก้อนเดียวนี้ ว่าเป็นสัตว์บ้างว่าเป็นบุคคลบ้าง ว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายบ้าง ว่าเป็นของสวยของงามบ้าง ว่าเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้น เป็นความสำคัญที่เกี่ยวกับกายเท่านั้น เมื่อปัญญาได้ที่กลายดูให้เห็นชัดว่า มีเราอยู่ที่ไหน มีเขาอยู่ที่ไหน ในกายอันนี้ มีของสะอาดของสวยงามอยู่ที่ไหน มีของเที่ยงถาเที่ยงแท้ท้าวรที่ไหน มีความเป็นของเที่ยงที่ไหน มีความไม่แปรอยู่ที่ไหน มีอัตตาอยู่ที่ไหนในส่วนแห่งกายนี้ชี้แจงแสดงโดยทางปัญญา ให้ใจได้เห็นชัด ก็เทียบกับว่าคลี่คลายดูสิ่งปกปิดให้ใจได้เห็นชัด ให้ใจได้หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้ ว่าไม่ใช่จริงที่เป็นแต่ตามจิตของตนมุ่งหวังว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้น แล้วจิตก็จะปล่อยวางจากสภาพทั้งหลายเหล่านี้ โดยอัตโนมัติของตนเอง ไม่ต้องบังคับให้ถอดให้ถอน ให้ปล่อยให้วางแต่อย่างไรเพราะจิตได้เห็นชอบ ตามปัญญาแล้ว ที่ปล่อยวางมาอย่างนี้ การพิจารณาเวทนา ก็คลี่คลายเช่นเดียวกัน กับที่คลายส่วนกายนี้ให้จิตได้เห็นชัดที่คลายดูเวทนาทั้งสามสุขทุกข์เฉยๆที่คลายดูสัญญาให้ชัด ที่คลายดูสังขารให้ชัด ที่คลายดูวิญญาณให้ชัด โดยลักษณะเช่นเดียวกันกับที่คายในส่วนกายด้วยปัญญา ให้จิตได้กรองตามปัญญา รู้ตามปัญญา ที่ชี้ช่องบอกทาง ได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้ว ก็ไม่ต้องบังคับให้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ โดยความถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเสีย นีเราก็ไม่ต้องบังคับอีกเช่นเดียวกัน เพราะอำนาจของปัญญาได้อย่างทราบทั่วถึงหมดแล้ว เปิดดูให้เห็นชัดไม่มีอะไรลี้ลับ เพราะอำนาจของปัญญานี่จิตก็ถอนเข้ามา ถอนเข้ามา กระแสของใจที่ยิ่งอยู่ลึกๆๆ ต่อสภาวะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งสัญญาที่มีความ สำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ก็เป็นอันถอดถอนมาพร้อมๆกัน นี่การเห็นโทษในสภาวธรรมทั้งหลาย เบื้องต้น ก็ต้องเห็นโทษในสภาวธรรม เพราะเราไปเห็นคุณในสภาวธรรม แต่เมื่อได้พิจารณาในสภาวธรรม จนหยาบมีรูปเป็นต้นแล้วให้ชัดด้วยปัญญาสภาวะทั้งหลายเหล่านั้น ก็หมดความลี้ลับ เป็นธรรมที่เปิดเผย เป็นสภาวะธรรมที่เปิดเผย โดยทางปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้ว ก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยอีกเช่นเดียวกันนี่ยิ่งจะได้เห็นกระแสของใจที่เพ่นพ่านอยู่ทั้งวันทั้งคืน เป็นเรื่องที่ว่าตื่นเงาของตัวอยู่ตลอดเวลาให้ชัดขึ้นแล้วในขณะนี้ แต่ก่อนถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและความสำคัญมั่นหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังกระแสของใจ จึงไปเห็นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้น กลายเป็นคุณเป็นโทษไปเสียหมด โดยเราเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธแต่ผู้เดียวทั้งๆทที่เราเป็นผู้หลงแต่ผู้เดียวนั่นเองนี่ตอนเมื่อได้ที่คลายสภาวะทั้งเป็นฝ่ายรูปทั้งเป็นฝ่ายนาม ให้ชัดเจนด้วยปัญญา อย่างไม่มีข้อสงสัยแล้ว ก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจ เห็นกระแสของใจชัด จนกระทั่งถึงเห็นรากฐานของอวิชชา ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่รู้รู้เป็นบอกเกิดแห่งกระแสของใจนี้ชัดเจนเข้าไปเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายแล้ว เรียกว่าเปิดเผยขึ้นอีกคลี่คลายดูความรู้ที่เป็นเจ้าวัตจักร เป็นความรู้ที่โกหกนี้ให้เห็นชัดด้วยปัญญา ธรรมชาติอันนี้ก็เลยกลายเป็นธรรมเปิดเผยขึ้นมาอีก ไม่มีอันใดที่เหลือหลออยู่นี่เมื่อธรรมชาติคืออวิชชาซึ่งเป็นความรู้ลี้ลับ เป็นความรู้ที่เต็มไปด้วย เรื่องโกหกมายาสาไถให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาปัญญานี่แล้ว ธรรมชาติที่ลี้ลับ ธรรมชาติที่ละเอียดที่สุด ได้แก่อวิชชาได้นคือความรู้ที่เต็มไปด้วยวัตจักรอันนี้ในแต่กระจายหรือเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาแล้ว นั่นแหละ เราจึงจะหมดปัญหาใด ๆ ในเรื่องความปกปิดแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดี ในเรื่องความลุ่มหลงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดี ไม่มีอันใดที่จะเหลือหลออยู่แล้ว จากนั้นไปแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธ โดยไม่ต้องเสกสรรแต่อย่างใด ได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมา ในหลักธรรมตามหลักธรรมชาติของตนอย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้น เรื่องทั้งหลายจึงจะเป็นอันว่าเปิดเผยอยู่ตลอดเวลา รูปไม่เพียงแต่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปสภาวะทั่วไปทั่วทั้งจักรวาลนนี้กลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกัน น้ำก็เหมือนกัน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกทุกอย่างซึ่งไม่มองเห็นด้วยตา ก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะเหตุใด เพราะบอกเกิดแห่งความลี้ลับ ได้แก่อวิชชาตัวนั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วอย่างชัดเจนด้วยอำนาจของปัญญาสภาวะทั้งหลายทั่วไปทั้งโลกธาตุนี้ จึงเป็นอันว่ายุติ ไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวกับจิตใจของเราต่อไปแล้ว นี่ วัตจักรเป็นอันมากยุติกันลงได้ ในจุดนี้เองต่อจากนั้นไปก็ไม่มีอะไร ที่จะเป็นสิ่งลี้ลับ ต่อใจตรงนี้ไปได้อีกแล้วตามภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่า วุทิตังเปรมจริยังพตังกรณียัง หมดจิตในพระศาสนา หมดทั้งความบำเพ็ญเพื่อใจตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างละอีกหมดทั้งการละการถอนความลี้ลับหรือปิดบังอันใดต่อไปอีก ไม่มีเป็นอันมากพระภาวะทั้งหลายได้เปิด เผยจะทุกอย่างพร้อมทั้งความบริสุทธิ์พุทโธดรงนั้น ก็ได้เปิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับสภาวะธรรมทั้งหลาย ได้เปิด ขึ้นมานี่เรียกว่าทำเปิดเผย วัตจักรก็ได้เปิดเผยวิวัตจักรก็ได้เปิดเผยขึ้นในขณะเดียวกัน มีผลแห่งการปฏิบัติ ผลแห่งการตั้งจิตตั้งใจ เริ่มตั้งสติปัญญา เริ่มจำเพาะเจาะจง เริ่มพุทธาพยายาม บำเพ็ญตนของตนด้วยความจำเพาะเจาะจงด้วยความตั้งอกตั้งใจ ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึง ธรรมที่เปิดเผยไปเสียทั้งสิ้น ไม่มีอันใดลี้ลับในโลกไตรโลกธาตุนี้ แม้แต่ว่านิวัตตาที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นก็เป็นการเปิดเผยขึ้นมาพร้อม ๆกัน เรียกว่าวุติธรรมธรรมจริยัง เพราะเหตุนั้น บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ให้พึงโอปัญญีโก น้อมเข้ามาสู่ตัวของตัวให้หมด ในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้อธิบาย เวลานี้เรากำลังอยู่ในความลี้ลับ อันใดก็ลี้ลับเสียทั้งนั้น สำหรับเราซึ่งกำลังลุ่มหลงอยู่ รูปจะเป็นรูปทั่วก็ตาม รูปดีก็ตาม มันให้เกิดได้ทั้งความดีใจและเสียใจสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นของลี้ลับ เพราะธรรมชาติอันหนึ่ง ซึ่งเป็นของใหญ่โตที่สุด แต่เราไม่มองเห็นด้วยตา และไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยใจด้วย นั่นคืออวิชชาแต่มันก็อยู่กับใจนั่นเองแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมที่ที่ลี้ลับที่สุด สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทบริวารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้น เลยกลายเป็นของลี้ลับไปตามๆกัน พอธรรมชาตินี่จะถูกเปิดเผยขึ้นแล้วด้วยปัญญาเท่านั้นสภาวธรรมทั้งหลายก็เลยเปิดเผยไปหมดจนกระทั่งถึงเยื่อตะสีพระนิพพานตัวเองก็ถูกเปิดเผยไปพร้อมๆกัน นี่ธรรมะการปฏิบัติเพื่อความเปิดเผยอย่างนี้เราทำข้อวัดปฏิบัติทุกทิ้งทุกอันก็ตามเพื่อความเปิดเผยทั้ง สิ่งที่เป็นวัตตะทั้งจิตสิ่งที่เป็นวิวัตตะขอให้มรนาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้กำหนดพินิจพิจารณาเข้ามาสู่ตนของตนเสมอ ให้เป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาทุกอริยบทท่านทั้งหลายจะได้เห็น ความเปิดเผยทั้งวัตจักรด้วย ทั้งวิวัตจักรด้วย ในสันทิฏิโกความเห็นเองของบรรดาท่านทั้งหลายเองและในอวสานก็่ำมาะธรรเนานี้ ขอวุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บรรดาท่านทั้งหลายได้มีความเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงอิมุติมุติยาทัศนะ ให้กลายเป็นธรรมเปิดเผยแก่บรรดาท่านทั้งหลาย โดยเร็วพลันเธอ